เรามาดูการตั้งค่าของผู้ใช้งานกันค่ะ คลิกที่ Account จากนั้นเลือก Setting แล้วตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้นทั้งการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน การตั้งชื่อ Account การยืนยันอีเมล ซึ่งเราต้องเข้าไปทำการยืนยันผ่านทางอีเมลของตนเองก่อนค่ะ โดยเข้าที่อีเมล จะมีอีเมลของ Edmodo เข้ามาให้เราเลือก Confirm My Email ค่ะ จากนั้นคลิก Save Change Notification คือการตั้งค่าแจ้งเตือนต่างๆ เช่น เมื่อมีผู้เรียนส่งการบ้าน จะให้ระบบขึ้นการแจ้งเตือนเข้ามาหรือไม่ ถ้าต้องการให้ระบบแจ้งเตือนให้เปิดปุ่มเป็นสีเขียว ถ้าไม่ต้องการให้แจ้งเตือน ให้คลิกที่ปุ่มหนึ่งครั้ง เพื่อให้ปุ่มเป็นสีเทาค่ะ Password คือการตั้งค่ารหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Change Password Privacy คือการตั้งค่าส่วนตัวเช่น แสดงโปรไฟล์เฉพาะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น การสร้างกลุ่ม คลิกเลือก Create a Group จากนั้นตั้งชื่อกลุ่ม เลือกระดับผู้เรียน รายวิชา ใช้กลุ่มนี้ร่วมกับใคร และสีของกลุ่มค่ะ จากนั้นคลิก Create จะเห็นได้ว่าระบบจะขึ้นรหัสกรุ๊ปโค้ดมาให้ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกลุ่มนั่นเองค่ะ การสร้างกลุ่มย่อยให้เราเข้าที่กลุ่มก่อน จากนั้น create a small group แล้วตั้งชื่อกลุ่ม แล้วคลิก create จะเห็นว่าเราได้กลุ่มย่อยขึ้นมาแล้วนะคะ เมื่อเราคลิกที่ member ระบบจะแสดงผู้ที่สร้างกลุ่มเพียงคนเดียว ให้คลิกที่ add member เพื่อเชิญให้ผู้อื่นเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งเราสามารถเลือก Add Member ให้เข้ากลุ่มโดยคลิก add member to small group แล้วเลือกสมาชิกที่จะให้เข้ากลุ่ม จากนั้นเลือก add selected member จะเห็นได้ว่าในกลุ่มเรามีสมาชิกเพิ่มมาแล้วนะคะ สามารถตั้งค่ากลุ่ม โดยคลิกที่ group setting เช่น การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม เมื่อตั้งเสร็จให้คลิก create ค่ะ description ให้เขียนเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกลุ่มเบื้องต้น ซึ่งเขียนได้ 260 ตัวอักษร จากนั้นกด save การตั้งค่าอื่น ๆ เช่น การลบกลุ่ม และการตั้งค่าให้สมาชิกอ่านได้อย่างเดียวค่ะ ในระบบจะประกอบไปด้วยการโพสต์ข้อความ ซึ่งจะปรากฏในกลุ่มย่อยนี้นะคะ โฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ต่างๆ การลบกลุ่มให้คลิกที่ Group Setting และเลือก Delete ระบบจะถามว่าต้องการยืนยันที่จะลบกลุ่มหรือไม่ ถ้าต้องการให้คลิก Yes ค่ะ ถัดมาเป็นการส่งคำเชิญเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ขั้นแรกสามารถส่งคำเชิญไปยังเพื่อนร่วมงานในสถาบันการศึกษา ผ่านทางชื่อในเอ็ดโมดลหรืออีเมลปริ้นแฮงเอาท์ออกมา จากการแชร์ลิงก์จากการเชิญด้วยอีเมล และสุดท้าย จากการแชร์กรุ๊ปโค้ดค่ะ